สวัสดีค่ะเขื่อนนะคะเขื่อนนะหิวข้าวมากแล้วก็วันนี้เขื่อนอยากกินหมูกระทะจังเลยค่ะ แต่เขื่อนว่านะวันนี้ทำคอนเทนต์กินหมูกระทะดีกว่าค่ะ แต่ว่าเขื่อนขอโทรสั่งหมูกระทะก่อนนะคะฮัลโหลคระอยาร้านหมูกระทะยังไม่เปิดประตูเลยทำไมเข้ามาเองได้นะคะ ทางเราบริการเดียวเลย ยังไม่มีชื่อเขื่อนโทโมโทโมเขื่อนหรือชื่อสุการโนบิตะนะครับก็ต้องไปเลือกันอีกทีนึงครับวันนี้คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมแฮชแท็กซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสนะครับ ก็เป็นการเอาหมูกระทะมากินที่บ้านนะครับ เป็นร้านของคุณเปิ้ลนะครับ ก็มีการส่ง d e l ร v e r ยถึงบ้าน หรือว่าใครที่อยากโซเชียลดิสเทนต์กับพวกเราสองคนนะครับ ก็สามารถไปร้านที่ร้านมาได้แล้วก็มาจำข้าวเตาได้ครับผมครับผมก่อนอื่นเราก็จะเตาดีกว่าไป l e โจทย์แรกประมาณนะทั้งหมดของการ survival เนี่ยเราต้องจุดเตาถ่านเอง เคยจุดเตาถ่านไหมชีวิตนี้เคย อ่ะพอวงน้ำพี่พงศ์ครับามีขาใช้กัไหนใช้ได้เปล่าได้เนี่ยจุดตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้ระหว่างที่พี่โมโหอยู่กับเข้าทุรีของเรานะครับเขินก็ยังคงพยายามจุดอันนี้อยู่นะเนอาะลแล้ว fire fire มากกว่านี้จะมีไหม fire fire ประจัชนะนรกกันไปไม่มีที่คีบเหรอ ไม่มีขาแล้วก็ใช้มือเพราะว่าพวกเราต้องซ้อมวันที่เราตกนรกมันร้วนอย่งน้วยมันต้องมีอะไรรู้ปะที่ผัดอะใช้ผัดได้ปะมันทำไปที่เหมือนกันเลยอะ คือกินหมูกระทะที่ร้านเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราโซเชียลดิสเทนซ์ถูกไหมใช่ครับในเราต้ออย่างนี้นะัานะครับทำที่บ้านเองเขาดูสิครับว่าลำบากแค่ไหนครับ กอดกันหน่อยหรือไม่ให้วันเวลาเก่าๆ เอางี้ดีกว่าแบ่งหน้าที่กันเกินพักให้ที่โทรหมดจากจารทำคนลอย่างก็ได้เห็นไหมครับเป็นกิฟต์ก็เป็นจุดไฟก็เป็นกินไม่เยอะ ดูแลง่าย ทำจิตบำบัดก็ได้ แต่งนอนสีก็ได้เห็นไหมคะพี่เขียนพี่ข้มยอันสดอยู่นะคะสนใจคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะขอบตัวได้นะคะสวัสดีค่ะ อ่า เป็น gender fluid ก็จุดไฟไปนะครับ เป็นผู้ชายก็มาจัดจานอาหารนะคะ แต่จริงๆแล้วที่เหมือนที่เราคุยกันตลอดทั้งหมดเพศไม่มีหน้าที่ถูกไหมคะ เพศไหนก็ทำอะไรก็ได้ถูกไหมคะอ่าตรวจไฟหน่อยว่าเกินทำดีไหม คต้องเริ่มจากมันหมูก่อน ขอพูดจริงนะครับ พวกเราซัพพอร์ตโล a l b u บิสเนสนะครับ วันนี้พวกเราจ่ายเงินเอง สั่งมาจากร้านหมูกระทะคุณเติ้ลนะครับ เขาก็มี delivery ส่งมาที่บ้าน หรือว่าขับไปรับเองที่บ้านก็ได้นะครับ ไม่มีการโซเชียลดิสเทนซิ่ง ณ วันนี้นะครับ แต่พวกเราเนี่ยเลือกที่จะโซเชียลดิสเทนซ์เอง เพื่อเป็นโ social r e s p o n s i b i l i ี y ครับซื้อ450 มา 2 เซตก็อย่างที่เห็นนะครับ มีเนื้อเบคอน มีมันหมู มีผัก มีไข่นะครับ มีกุ้งตับ มีปลาหมึกมีกรอบมีหนวดหมึกนะครับ มีเครื่องในค่ะน้ำจิ้มมี 2 แบบวันนี้น้ำจิ้มมี 2 แบบ อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบเปรี้ยวๆซีฟู้ดป่ะใช่เอ้อันนี้นะครับเป็นแบบเปรี้ยวเผ็ด อันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มสุกี้ป่ะคิดเหมือนกัน ใช่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดหลายคนเนี่ย จะเห็นว่าพี่แขกกับพี่โชคบอกไปกินบ่อยถามว่าพี่แอมได้กินไหมพี่แอมได้กินครับ แต่ว่าเราจะเหมือนถ่ายเก็บให้ครบก่อนเนาะแล้วก็พี่แอมเนี่ยมากินตอนจบครับแล้วใครจ่ายตังค์ตอนจบแล้วแต่ แล้วแต่โดนฟาดเบคอนนะครับ ขอกินไม่เผ็ดก่อนละกันรข่งกับขโมแอบไปกินแบบยำมากินเผ็ดมาแล้วหืมเปรี้ยวมาหวานตามครับ หอมงามากแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไป ต้องเขื่อนทานไหวอันนี้ สำหรับเขื่อนเขื่อนว่าหมูสด แต่เขื่อนเป็นคนไม่ค่อยทานเค็ม สำหรับเขื่อนนะเค็มไปนิดนึง แต่ว่าเขื่อนว่าถ้าเกิดกินกับน้ำซุป กินกับเส้นเนี่ยข้าวได้พอดีขึ้นครับ โดยรวมคือความสะอาด ชิ้นใหญ่ ความเด้งของหมูน้ำจิ้มคืออร่อยมากครับ สำหรับเขื่อน เดี๋ยวพี่อนหมดลองกิน ต้องรอสุกก่อน สุกไม่ทันเราชิ้นนี้สุกไป มันไปอยู่ไหนหมดอ่ะกินไม่เยอะดูแลง่ายเบคอนโทอมใครดูหนังเรื่อง Matrix เปล่าเคย Will you take the blue pill or the red pill I take the น้ำจิ้มซีฟู้ด อืมอร่อย อร่อยไหมเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอะไรที่แบบกินกับไม่ต้องซีฟู้ดก็ได้อะจริงมันเข้ามากอะอยู่เมืองไทยนะครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดกินได้กับทุกอย่างยกเว้นผลไม้ควรเรียกว่าน้ำจิ้มทุกอย่างนะน้ำจิ้มทุกอย่างน้ำจิ้มแซ่บแซ่บบออืมโอเคน้ำจิ้มอร่อยจริงปลาหมึกดีมาก เนื้อหมูเขาก็สดนะ ครับ สดมากเลยอะ เราพูดกันมันตามตรงเลยเซตละ 450 เนี่ยเขินไม่ได้อยู่ไทยนาน ถือว่าแพงหรือถูกคะ มันมีบางที่ที่แบบชาบูแบบบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ย มันก็หัวละประมาณแบบ 400 500แล้วหันละใช่ไหม ใช่ เข้าใจละ ถ้าเกิดกินอย่างเงี้ยกินหมดอยู่แล้ว แล้วก็ไม่สิ้นเปลือง เข้าใจละก็คือไม่ไม่เวสฟูดด้วย ไม่เป็นลฟูมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น้อยไปนะรู้สึกว่าเป็นคปริมาณที่แบบพอดีแล้วก็เหมาะสมกับราคาก็เรากินกันวันนี้เรา กินกัน3 คนถูกไหมเขินทั้งหมดแอม ถ้า 900 ก็ตกลประมาณ 300 บาท ก็โอเคนะแล้วใครจ่ายตังค์นอนจบแล้วแต่ ให้เยอะนะ จริงๆ ให้เยอะโอ้โหอะไรเงี้ยเยอะมากที่นั่งแบบไม่สบายนี้ไม่ใช่อะไรนะครับโทรมัวบอกว่าโป๊ะไม่ได้กินหมูกระทะนานมากเลยเหมือนกันเคยเพิ่งไปกินกับมิกซี่มาไงล่าสุด กินตับนะครับมีธาตุเด็กกับวิตามิน A ถ้าเกิดมั่วฝาก Nutrition Mix มาบอกเลยครับว่าเขินมั่วนะครับมั่วครับ สำหรับใครที่ซื้อหมูกระทะมากินที่บ้าน เวลาปิ้งหมูเนี่ยดูดีๆนะครับให้มันสุก ถ้าดูดีให้หมูสุกแล้วถ้าเกิดดูไม่ดีอ่ะ ฉันดูไม่ดี ดูไม่ดีใช่ไหมนะครับไปฟังได้นะครับในเลงนี้ครับจริงๆเพลงพวกเราก็เอาหากินได้อยู่เหมือนกันนะ กุ้งปิ้ง พร้อมหัวนะครับ หลาย คนเห็นที่คลิปอื่นนะครับเป็นคนกินกุ้งกินทั้งหัวกินทั้งหางนะครับ เพราะว่าที่บ้านอ่ะ เด็กๆแม่บอกว่าแคลเซียมมันเยอะก็ติดนิสัยกินหางจนมาก็มีแต่ว่าติดคอไงไม่ต้องแปลกเลยครับกุ้งก็สดครับถึงได้ว่าก็ทุกอย่างสดนะเนาะทุกอย่างสดเลยเกิดต้องกินถังนะรู้อีกโอ้ยนานๆทีเขาหมดจะก็เตือนอะไร ผักบุ้งที่โดนแล้วมันคันๆปะ น้ำมันบุ้งเอออืมอร่อย ซุปเหมือนยิ่งทำมันจะยิ่งแบบรสชาติอร่อย อย่างที่เห็นนะครับ เราก็กินกันอร่อยมาก อันนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ ขอตัวไปกินก่อนแล้วกัน ขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนจบครับ กินหมดจริงอะไรจริงนะครับ ไฟหมดก่อนอาหาร แต่เราพวกเราหมดไฟหรือยัง ไม่ you n อ t a t เทนแบตโฮมทำน้ำทำน้ำทำน้ำจากห้องน้ำใช้ตะเกียบที่ไม่ใช้แล้วอ่ะคีบชอยโก้ให้มันทับ ตรงไฟอ่ะทราโก้ภาษาไทยคืออะไรต้องบอกก่อนไหมครับเนี่ยอไม่กระดาษข้างล่างไม่กระดาษข้างล่างเมื่อกี้ก็มีเหตุร้ายนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าด้วยความที่เกิดมีสติทั้งหมดมีสติ ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมค่ะก็อย่างที่เห็นว่าเรากินกันหมดแน่นอนมีการเติมฐานด้วย จะมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าหมดแค่ไหนเย้ โอเคครับ ตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะครับ เหลืออันนี้ปิ้งอยู่ซึ่งกินต่อแน่นอนครับ แต่อยากปิดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึก ครับ วันนี้นะครับสำหรับหมูกระทะคุณเปิ้ลสำหรับเขื่อนเขื่อนถือว่าสะอาดวัตถุดิบสดครับผมราคากำลังดีสำหรับเขื่อนคือเค็มไปนิดนึงน้ำจิ้มแซ่บมากเลยครับ ให้สีดาวลูกไก่ขึ้นจากห้าครับ ขาบหมอก็ให้เท่ากันละกันมองว่ามันเป็นอาหารที่ทุกคนกินได้ ถูกต้องแล้วมันกินกับครอบครัวก็น่าจะดี แล้วก็กินกับเพื่อนๆ ก็คงแบบรู้สึกอบอุ่นด้วย แล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยอยู่แล้ว น่าจะคุ้นเคยกับปากทุกคนอยู่แล้วครับ อย่างที่พี่โนหมออธิบายอ่ะคำว่าภาษาอังกฤษคือ relatable คือแบบเข้าถึงได้ทุกคน ทุกคนกินแล้วสามารถ relate ได้ว่า เออเคยกินแล้วประสบการณ์มันเป็นประมาณนี้ อย่างนี้ อย่างนี้ ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการัชแ h ็กซ support local business ที่อร่อยมากเลยนะครับวันนี้อร่อยมีการจุดไฟเองในครั้งแรกอาจจะมีไฟเยอะอะไร ามติดขึ้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรพวกเรามีสติบ้างไม่มีบ้างครับผมถือว่าโอเคเลย วันนี้ก่อนจากกันนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีเคสโควิดเยอะขึ้นหน่อยคืออยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองใส่หน้ากากล้างมือ 20วินาทีนะครับครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีนะครับล้างมือบ่อยๆพกแอลกอฮอล์ไปทุกที่นะครับแล้วก็อย่าลืม social distance นะครับมือนี้ก็สรุปว่าอร่อยมากนะ รับโ o c a l b u s i n e นะครับใครที่สนใจให้พวกเรารีวิวอาหารหรือกินอะไรนะครับ ก็ติดต่อเขื่อนมาได้นะครับทางนี้เลยครับใช่ครับจะลืมนะครับว่าการซัพพอร์ตโลโก้บิสเนสหรือการซัพพอร์ตบิสเนสชุมชนนะครับ จะให้เงินในเศรษฐกิจที่ดีครับผมครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับขอตัวกันก่อนให้พี่โทโมปิดกล้องเลยไปบ๊ายบายเออโทโมตอกไข่ยังไงให้ไข่แดงอะไม่แตกอะเคินปอกคข่แล้วไข่แดงถ้าแตกอะค่ะ ต้งแนะนำให้ควรตอบกับพื้นเรียบ เพราะว่าถ้าตอบกับขอบหรือว่าอะไรที่เป็นคมอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เปลือกไข่เข้าไปในตัวเข้าใจละตอบพื้นเรียบใช่ไหมใช่ใช่